ชื่อมกันแบบนอนตะแคงกันเลยนะ ช่างร้อนไหม ไม่ร้อนครับโอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชมครับ ทีมธนาบอมนี่ชัดเจนจริงๆครับผม แล้วก็แบบว่าพูดไปแล้วก็เชื่อมไปเนี่ยไม่มีที่ไหนในโลกแล้วนะครับ สดีครับผมดีเจบอมชกมกนะครับจากช่องชกมกทีวี แล้ววันนี้เรามากันที่นครปฐมแถววัดดอนยายหอม ทำการทำแพรนะครับ3คูณสามาวันนี้ผมอยากจะบอกว่าท่านผู้ชมครับ วันนี้เราจะมาให้ท่านเห็นแบบสดๆเลยกับการที่ทำสเกลนะที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะที่ลงพื้นแล้วก็มีสะพานนะฮะและบ่อนี้จะเป็นบ่อที่นะฮะ เอาแพร3คูณ3ลงครับ เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมนะไปดูการทำแพร3คูณ3กับสะพาน 5 เมตร ตามผมมาครับ ยังไม่มีคลิปไหนที่สดขนาดนี้นะครับ ที่ให้เห็นขนาดนี้นะฮะการการวางสเกล นะมาดูครับ เนี่ยฮะ สำหรับเหล็กที่เราได้ทำนะเป็นเหล็กกล่องนะกันสนิมนะเราต้องทำการทาสีกันสนิมอีกด้วยอันนี้สำคัญมาก เพราะอยู่กับน้ำ ดูรอยเชื่อมครับ เราโชว์รอยเชื่อมกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับช่างเชื่อมของเราก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะจะเปิดตัวช่างเชื่อมหน่อยดีกว่าอ่า เชื่อมกันแบบนอนตะแคงกันเลยนะ ช่างร้อนไหมไม่ร้อนครับโอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชมครับ ทีมธนาบอมนี่ชัดเจนจริงๆครับผม แล้วก็แบบว่าพูดไปแล้วก็เชื่อมไปเนี่ยไม่มีที่ไหนในโลกแล้วนะครับอ้าโหท้งเชื่อมชื่ออะไรชื่อดำครับผมชื่อดำครับผม อ่า นี่ฮะช่างดำนะฮะทำการเชื่อมนะฮะตอนนี้ ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ ตอนนี้งานของเรากี่เปอร์เซ็นต์ละก็น่าจะ80แล้วครับ80 แล้วนะพรุ่งนี้ขึ้นน้ำลงน้ำเลยไหมลงน้ำเลยครับ โอ้โห จังหวะนี้ เป็นไงครับผมธนาบอมแต่ละคนนะไม่ธรรมดานะ เดี๋ยวเราไปดูแต่ละคน ผมอยากให้ทุกคนมีบทบาทนะแล้วก็ไปถึงนะช่างหนึ่งนะครับ แล้วไล่กันไป นะครับ อืมสวัสดีครับช่าง ชื่ออะไรสวัสดีครับ ช่างช่างเอครับ ช่างเอช่างเอทำหน้าที่ก็ประกอบแล้วก็แฝบงานแับงานประกอบนะเชื่อมด้วยไหม เชื่อมด้วย เชื่อมด้วยนะ ตอนนี้สามคูณสามเนี่ย เชื่อมกันทั้งหมดกี่คน ที่เชื่อมกันอยู่ก็มีสามคนครับสามคนนะผมมีมีมีคนด้วยอีกคนนึงครับนะตอนนี้งานไปกี่เปอร์เซ็นต์ละ ไป 80 80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับ 80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะอรอถังมาอย่างเดียวแล้วใช่ครับต้องรอถังถ้าถังมาวันนี้นี่ลงได้แล้วเนี่ยลงได้แล้วครับลง้ได้โอแล้วนะถือว่าทำงานเร็วมากเลยทีเดียวก็ส่วนพวกบันไดกับทางเดินก็จะอยู่ฝั่งนู้นครับ อ่าฝั่งนู้นก็ประกอบไปเสร็จแล้วครับอ่าฮะก็จะเหลือไล่เชื่อมอีกนิดหน่อยครับเพื่อเชื่อมไปบางส่วนแล้วก็รอถังเหมือนกันครับรอถังกันงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ถังมาพรุ่งนี้ะโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผม ่ะเดี๋ยวเรามาอีกคนหนึ่งอ่ะช่างเิงว่าไงสบายดีครับ โอ้โห ตอนนี้ยืนงาน เก่งไหมเก่งไหมงานนี้ เก่งไหมก็ไม่นะคะไม่นะถือว่าผ่านไปได้ดีค่ะ การวันนี้เรานี้มาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย มาก็8โมงค่ะ แต่ว่ารอเหล็กมาก็ประมาณ8โมงครึ่งเริ่มแปดโมงครึ่งเขาเริ่มงานอ๋อสั่งเหล็กมาเรียบร้อย ใช่ค่ะงานเหล็กแถวนี้เราสั่งกันล่วงหน้ากันเลย ใช่ค่ะ นะเบื้องต้นยังไงก่อน ก่อนที่จะทำงาน ก็ต้องแทนก่อนแล้วก็ให้เขา จัดจัดสรรหน้าที่ของแต่ละคนกันก่อนค่ะฮะแล้วก็ตำแหน่งใครตำแหน่งมันก็คือถ้าคนตัดก็ตัดเลยทาสีก็ทาสีเลยเชื่อมก็แบ่งเชื่อมเลยจะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนใช่ค่ะนะฮะทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นสะพานสะพานสะพานพิเศษ เราต้องใช้คำว่าสะพานไฮบริดใช่สะพานสะพานไฮบริดนะฮะซึ่งแบบว่าสามารถที่จะแบ่งช่วงสองข้างเพื่อให้พี่ปาะสานกับทางเรียบธรรมดา ให้พี่เขาเดินได้ให้พี่เขาเดินได้ให้เดินสะดวกนะฮะแล้วก็คุณนนทวัฒน์นี่เขาคิดดนสดตรงนั้น สดสดเลยสดสดตรงนั้นตั้งแต่วัดเชิงท่านะช่างหนึ่งก็ทำนะฮะนะเชิงท่านะโดนดดสดนะด้นสดสดกันเลยทีเดียวนะฮะถามว่าอีกทีหนึ่ง ยากไหมกับสะพานที่เราจะทำครั้งนี้ ไม่ยากค่ะไม่ยากนะ สู้นะ สู้ค่ะ โอเคเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้วด้วยเพราะว่าเป็นคนออกแบบเองเป็นคนเขียนแบบเองค่ะออกแบบเองเขียนแบบนะฮะท่านผู้ชมครับ และนี่คือเวลานะครับ 1 ทุ่ม 15 นาทีกับการรอคอยของแพรสามคูณม ผมอยากจะบอกนิดนึงครับว่า แพนที่เราทำเนี่ยเริ่มตั้งแต่ 8 โมงเช้านะและเราทำสเกลนะฮะฐานขึ้นมาสะพาน 5 เมตร และก็โครงแพรอีก3คูณ3เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับช่างหนึ่งกัน ซึ่งเป็นหัวหน้าการควบคุมการทำแพรครั้งนี้ครับมาครั้งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างนะตั้งแต่เช้าก็เหนื่อยเหนื่อย แต่ว่าอยากให้งานเสร็จเร็วทันใจลูกค้า เพราะว่าลูกค้าเขาก็อยากได้เร็วอยากใช้ ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ ง่ายๆเลยพี่ปราบัสสอนเนี่ยต้องการความสุข ใช่าอค่ะยู่กลางน้ำใช่ใช่ฉันต้องการความสุขที่เขาพูดออกมา ใช่คือต้องการความสุขความสบายใจความอะไรที่เขาทำแล้วเขาสบายใจมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เขาก็แบบ อุ้ยถ้าเขาก็ พูด เล่นๆนะ ว่า เสร็จ เร็ว ได้ ยิ่ง ดี นะอุ้ยแต่ เรา ไม่ เล่นเราเอาจริงเราจริง เรา อยาก ให้ วันนี้ ด้วย ซ้ำจริงๆ อยากให้วันนี้ด้วยซ้ำไปถ้าถังมานะใช่ค่ะ ลงน้ำได้เลยใช่ค่ะ นี่คือวันแรกนะครับที่เราทำสเกลดีก็คือ3ามคูณสเนี่ยถ้าถังมาเนี่ยลงน้ำได้เลยค่ะ แต่ถังฉีดโฟมของเรานะฮะต้องทำการฉีดก่อน 1 วันแล้วเราเซต นะโฟมนะหนึ่งวันถึงจะทำการใช้งานได้ใช่ไม่งั้นใช่แล้วถังเนี่ยเรารับประกันด้วยนะซึ่งซึ่งเอามาตรงนี้เรารับประกันถังใบละ 5 ปีนะครับห้าปีต่อใบนะ แล้วก็แพรนะ เราให้อีก 2 ปีนะครับผมอ่าช่างเอ เป็นไงบ้างครับสะพานเสร็จแล้ว ก็โล่งไปอีกเปาะหนึ่งพี่ อันนี้คือเราไม่ต้องเชื่อมอะไรแล้ว ครับเสร็จแล้วครับงานเชื่อมเสร็จแล้วเหลือ แต่รอถังมาแล้วก็มีเก็บงานสีนิดหน่อยครับอือ นะพองานสีจบ คือเราต้องใส่ถังก่อนหรือว่าสีก่อน สีก่อนครับสีก่อนนะแล้วก็ใส่ถังครับผมนะพรุ่งนี้เช้าใส่ถังจบปั๊บไอเนี้ยแหละขั้นตอนที่เราที่เราจะบอกว่าจะเป็นสะพานไฮบริดนะคุณหนึ่งครับใช่ค่ะเพราะว่างั้นพรุ่งนี้จะต้องเริ่มต่อสะพานไฮบริดผมยังคิดไม่ออกเลยว่ามันเป็นหน้าตายยังไงอ่าเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะเพราะว่าเราพี่ประพัสสอนเนี่ยเขาเขา เข่าเข่ามีปัญหานิดหน่อยนะฮะก็เลยต้องใช้สะพานที่แบบว่าพิเศษนิดนึงนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะเป็นไงบ้างครับผมก็โอเคครับโอเคครับครับนะฮะพี่ดำอ่ะช่างดำผมโอเคครับผมอ่านะงานนี้ง่ายไหมก็ ธรรมดาครับธรรมดาชิวๆครับผมนะพี่ทำก่อสร้างอะไรมาเยอะแยะครับผมนะมาเจอสแพรนี่เป็นไงก็ น่าลองครับ ชิลไหมครับผมชิลนะพี่นะครับผมโอเคนะฮะในบริษัทธนาบอมนะฮะหรือทีเจและจะเป็นอย่างไรเช้าเช้าๆกับบรรยากาศชิลๆที่บ้านพี่ประพัฒสอนในจังหวัดนครปฐมและเจอกันพรุ่งนี้ครับ 2แล้วครับท่านผู้ชมครับ และวันนี้นะฮะเป็นวันที่นะฮะคุณพี่ประพัฒสอนของเรา จะร่วมนะฮะในช่องของเราด้วย เป็นเกียรติอย่างมากเลยครับ นะกับความน่ารักกับความเป็นสีสัน และความสุขตรงนี้นะที่พี่ประพัฒสอนใช้คำว่าความสุขกับแพรหลังเล็กๆ ที่จะนั่งเอาเท้าตีน้ำเบาๆเราไปสัมภาษณ์กับพี่ประพัฒสอนกันครับเชิญครับ สวัสดีค่ะพี่เป็นยังไรบ้าง เมื่อวานนี้ เหตุการณ์เมื่อวานนี้ กับการทำงานของช่างของเรา โอ้สู้งานมากเลยนะคะอืมไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่เช้าจนถึงทุ่มครึ่งค่ะทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งเลยโอ้โหเดี๋ยวสักครู่ครับพี่ประธาสสอนรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับ ค่ะพ่อพ่อสอนค่ะอืมเพราะพันประดุกค่ะอ่าช่วยโปรโมทเลยครับโปรโมทได้เลยครับ เพาะพันธุ์ปลาดุกที่ที่ตรงนี้เขาเรียกน่าจะเรียกโคกพระนะคะ ตรงนี้โคกพระนครปฐมนครปฐมนะฮะซึ่งทำหน้าปลาดุกหลายบ่อเลยทีเดียวนะฮะและปลาดุกเยอะมาก ใครที่สนใจก็มาติดต่อติดต่อพี่ประภัสสอนได้เลยทีนี้เรามาคุยเรื่องของการทำแพรกันค่ะผมต้องขอบอกว่าเป็นแพรที่น่ารักสำหรับคุณพี่มาก และมันจะสำเร็จรูปด้วยการใช้กระไดที่จะต้องเลื่อน ซึ่งผมก็บอกว่า เป็นงานที่เราต้องคิดคิดสดและด้นสดเลย เพราะมันเป็นตัวแรกด้วย ตัวแรกด้วยอ่โอ้นะที่ช่างใหญ่มาเมื่อวานที่บอกว่าาเป็นตัวแรกที่พี่จะต้องแบบว่าให้คุณพี่เนี่ยได้เดินคล่องใช่เพราะว่าขาเราไม่ดีอ้าวก็เลย อยากจะลงแพนะ มันก็ต้องมีเลื่อนได้มีอะไรให้เราอ่าอ่าอันนี้สำคัญมากที่เราจะต้องแบบว่าละเอียดนิดนึงสำหรับคนที่อายุมากๆแล้วอยากจะอยากจะลงที่ชันๆ นิดนึงไหนใครอายุมากไหนใครครถ้าพี่บอกเพื่อสอนอายุมากนะ ผมไม่แก่ไปเลยเหรอโอ้โหหมายถึงนะ มันจะรักนะแล้วดูสีสันที่ผมดูผมสวยมากมายเลยทีเดียวนะคงจะขัดใจวัยรุ่นหลายๆคนเลยทีเดียวที่นี่เรามาเห็นนะฮะกับรูปการทำงานของเทพค่ครับค่ะค่ะ นะับเป็นอยงไรบ้างครับจากเมื่อวานกับวันนี้ ดีนะคะสำหรับเราคนทำงานก็ดีค่ะอย่างนี้ดีเลย ค่ะแล้วก็ปมาระทับใจประทับใจที่เขามากัน8โมงน่าจะถึงแล้วนะคะ8โมงถึงแล้วค่ะกี่โมงทุ่มครึ่งค่ะ และที่สำคัญกับข้าวอร่อยมากต้องขอขอบคุณค่ตกับข้าวอร่อยมากนะคุณพี่เขาดูแลให้เราอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะเดินไปหาพี่สยามไปไปเดินไปท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราตามไปนะฮะผมชอบสีผีไอ้สีสีผมให้ให้อะไรมากพี่ไม่ได้มีสีสันโดดเด่นอะนะฮะโอ้โหและวันนี้นะฮะเราได้เจอทั้งคู่เลยนะฮะ กับพี่สยามและพี่ประพัสสอนนะครับผมนะฮะ พี่สยามสวัสดีครับ เมื่อวาน เมื่อวานคนระแบบเมื่อวานชาวเกษตรครับ ท่านผู้ชมครับ วันนี้เป็นผู้บริหารอันสูงส่งนะครับ นี่นะครับผมพี่สยามสวัสดีอ่ารายงานตัวนิดนึงครับพี่ ครับ ผมสยามครับเป็นผู้เกษตรกรผู้เพาะพันธุ์ลูกปลาดุกครับ อืมนะฮะโฆษณานิดนึงพี่ ครับครับเอ่อก็จะมีจำหน่ายลูกพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยครับ ทุกไซส์นะครับมครับครับนะโทรสั่งได้เบอร์โทร เบอร์โทร 0 9 2 2 7 5 2 7 5 5190ครับ5190 นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจปลาดุกครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจลูกพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยครับคุณภาพดีครับโอ้ยตัวใหญ่มากพี่ครับเท่าแขนเกือบทุกตัว เลยแล้วก็อยู่ในบ่อที่นี่ครับนะฮะเมื่อวานในทรงของพี่เป็นชาวเกษตรนะครับชาวเพาะพันธุ์ปลาครับนะแต่ตอนนี้เป็นผู้บริหารอันสูงส่งบอมขออนุญาตถามพี่สยามนิดหนึ่งว่าการทำงานของทีมงานธนบอมเป็นอย่างไร วันนี้จนเมื่อวานจนวันนี้ครับอ๋อถูกใจครับอ่าฮะถือว่าให้ให้5ดาวเลยครับอ่าฮะครับ ในในเรื่อง ในเรื่องของการทำงานก็รวดเร็วทันใจครับพี่ครับโอ้ยห้าดาวเลยเหรอพี่ครับให้ห้าดาวเลยแล้วครับโอ้นะก็คือพี่เห็นการทำงานใช่แล้ววันนี้เราจะทำการเอาลงน้ำเลยนะครับผมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะที่พี่จะได้แพรตรงนี้ จะมีพิเศษสุดซึ่งจะเป็นเทปแรกและก็เป็นแพรแรก เป็นสะพานไฮบริด อย่างที่ผมนำเสนอเมื่อวานมีรางเลื่อนนะพี่ครับมีรางเลื่อนนะลงไปให้คุณพี่ประพัสสอนได้ลงแบบสบายครับหรือว่าคุณบอมพัฒนานวัตกรรมสะๆพานผมผมจะให้กับลูกค้าที่เจ็บเข่าได้ได้อีกด้วยพี่สูงอายุ ใช่ครับผม แต่จะบอกว่าพี่ประพัฒสองสูงยุไม่ได้นะ ดูการแต่งตัวมีไฮไลท์เส้นผมไม่ใช่แล้วนะฮะไม่ใช่ผู้สูงอายุนี่คือนะฮะของวัยที่ ความมีความสุขนะความที่เห็นอะไรที่แบบว่าดีนะและตอนนี้นะครับ ผมอยากให้พี่ฝากนิดนึงนะกับการทำแพรความประทับใจเมื่อวานกับวันนี้ครับ อ๋อสำหรับการทำแพรของคุณธนบอมนะครับ บอกไปว่าเป็นการงานที่รวดเร็วมากแล้วก็ถูกใจมากครับงานเรียบร้อยครับครับงานสนิมทุกอย่างเรียบร้อยอนี้เดี๋ยวงานงานที่คุณภาพ คุณภาพนิดนึงนะพี่นะมากเลยครับมากเลยครับไม่นิดนะครับคุณภาพมากครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามารอกันว่าลงน้ำ 11โมงตอนนี้อยู่9โมงนะฮะเดี๋ยวถังมาในช่วง11โมงแล้วเดี๋ยวได้เห็นลงน้ำกันโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันถึง 3 วัน4วันเลยทีเดียวและติดตามกันครับ ืมกดติดกดติดกดติดกดติดกดติดแล้วก็กดถูกกดถูกกดถูกกดถูก